เพียงแค่ความรักที่เรานั้นจริงมันมา เจ็บจะทนไว้ฉันเลยเลือกเดินออกมาให้เธอเป็นชีวิตที่ดีกว่าที่ฉันไม่กำลังนั้นดีกว่า อย่ามาสนใจเลยแค่กันอีกเลยนั่งมองพวกเขาในวันที่เขามีสุข แต่ในทุกครั้งเองตัวฉันแสนเป็นทุกข์ น้ำตาฉันไหลรินแต่เธอไม่อาจที่จะมองเห็นมันในบางกระฉันนี้ก็ เคยจะเข้าใจคิดจะไม่ว่าเยื่อใยของเรายังคงอยู่ ทั้งที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลย เพียงแค่อยาดฝนจะ่โปรยลงมา ที่ไม่เคยคิดว่าจะหยุดก็เหมือนน้ำตาของฉัน วิตที่ดีกว่าที่ฉันรักกัแล้วนั้นดีกว่า อย่ามาสนใจอะไแค่การอีกเลย ในวันพรุ่งนี้ฉันเองก็ต้องเดินต่อ ถึงแม้ต้องช่วยใครเอาอีกเพียงคาแต่ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็บนสดใสที่รออยู่โดยไม่มีเธออยู่ข้างกายต่อไป จะปล่อยลงมาที่ไม่เคยคิดว่าจะหยุดก็เหมือนน้ำตาของฉัน fantasy with my